หได้นี่สควิตเพจเฮ้ยทำไมอยู่ดีข้าวไปน้ำเร็วมากเลยวะ ไม่มีอะไรเลย โอ้ยฮะไอ้นี่ สควิตเพจแม่งทำให้ข้าไปน้ำคนเร็วเลยเว้ย เจอหมู่บ้านอะหมู่บ้านใหญ่ได้ฮะ รีโมทถ่าย ไม่เห็นเลยเองใส่ในกระเป๋าอะไรเปล่าหาภาษาทำมาเว้ยใช่แล้วมันถ่าย เจอเวสโตนยังเนี่ย ไม่เจอ หมู่บ้านใหญ่มันต้องเจอสิวะปกติอยู่ไหน มันจะสุ่มอะอยู่ไหนของมันก็อยู่ เอ้ยเจอที่มังกรอยู่ไอ้ฮะใกล้ๆนี้เลยเว้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปปลุก เดี๋ยวมันก็บินไปหาไอ้หา เฮ้ย เอ้ย ว่า เจออะไรมาเนี่ยโอ้ยกอนไม่อยู่ที่วะไปไหนของมันวะ เฮ้ย โอ้โห มันบิน น่ากลัวจังวะเป็นยังไงเวสโตนเจอแล้ว ฮะ นี่อะไหนวะนี่ว่ะ ตัวเนี่ยโอ้โห ไอ้ห่าดีรีมัวฟอเรสใช้เวลว่ะ ไปได้แล้วไม่ต้องใช้สาม exp ว่ะเพิ่งรู้เนี่ยมันใช้เวลด้วยแล้วก็วาร์ปได้แล้วเว้ยสบายแล้วว์ปไปมาได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่ะ เออ เอ้ยมันไม่เห็นว่ะไอ้ห่าเลยโคตรง่ายเลยดียว่ะไม่ต้องฆ่าโอ้ยยิงทำไมเนี่ยไม่เอ้ยมันไม่ตายสักทีวะเออ แม่งแทบไม่ได้ทำหาเลยมังกรไหลดิดาร์กโนเลเยอร์นี่อย่างที่ มันชักกระตุก เคลียไปก่อน เลือดสามร้อยหาโอ้โหมือเปล่าสิวะเองก็ได้โถ เต็มเลยเนี่ย คอมพลีทรัว ๆ เกาะมันดีเว้ย ดีกว่าเพชรอีก ต้องเอาหัวมังกรนั่งแข่งอีกแล้วเนี่ย มีเลือดมังกรมา ต้องถือไอ้นี่ เขาเรียกว่าอะไรวะ ขวดเปล่า เพื่อจะเก็บเลือดมังกร โอ้ เสียดายว่ะ เก็บหัวเล่นแม่งให้หมดเลย ก็เจอสวัมด้วนี่ว่ะ แต่แม่งบอกอีกไก่สอกหลวงเอเนเจอคมพามันบอกว่าอีกไก่อ่ะพันกว่าบล็อกสวัมแค่นิดเดียวเอง อะไรวะฝั่งหนึ่งก็เป็นสวัมเหมือนกันเลยเอ้ยนกหาหยวเลยเนี่ยซิมเฟียนเบิร์ดไอ้ห่าเจอเนี่ยหนังสือมันบอกซิมเฟียนเบิร์ดด้วยห่า ไงฮีโร่ว่าเดโลเข้าไปข้าไว้บนมันได้ขนมันด้วยดับตีรัวได้ แล้วก็ไอ้นี่ที่ปล่อยขนมันรอบทิศทางป้าหมดไปอ่าได้หนึ่งอ่ะเองระวังโดนด้วยเลยหลอกซ้ำเอา นี่อะไรอ่ะเป็นลอย เสียงจริงอะมังกรอะบอกว่าเสียงคำรามได้ยินทุกรอบอะเจอที่บูชายันแล้วบอกเลยเป็นยังไงอะนี่ก็จะรู้เลยเอ้าเจอแล้ว เนี่ยดักดูบิดเนี่ยเนี่ยมาโอ้รอมันเกิดกันเราต้องเอาชิ้นส่วนมาใส่ให้มันครบไอ้นี่มันจะเลิกเกิดเนี่ไอ้ดูริดเนี่ยที่บอกเนี่ยชิ้นส่วนไม่ดอกอีกแล้วเนี่ย ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าววว้าอุ้ยมันผักได้ว่ะ มันเกยได้ว่ะผักได้พลังฟอสเนี่ยอุ้ยผมมีพลังฟอสไปหาผักก็เลยโชคดีเรามีนี่เลยพี่รอนสบายเลยมาแล้วมาแล้วจ่าเบแรงตัวข้าอัพสกิลดาบไงครับรองเท้าไปดิรองเท้าอะไรวะเอาไปสิเฮ้ยได้แล้วสวัมเทลแมน t a l i s m a ชิ้ส่วนหนึ่งในการที่จะไว้ใส่ข้างไอ้่าเออนั่นแหละเอาไปใส่ใส่สักอันหนึ่งอะให้ครบสี่อันไม่แล้วมันมันมีสองที่ไงเออเอาที่ไหนดีอะเอาตรงนี้อะาล่างอะครบแล้วอะไรอะมาดูสิตุ้มอ๋อได้ต้นไม้ดีกว่าได้สวมทาริสแมน คิปปีเด็ดมาอ่า อยากได้ชชมไหมนะเอานี้วาร์ปอ่ะไอมาใช้กับต้นไม้ ต้นไม้ทำไมล่ะ ให้ชิ้นส่วนไปทำไมเนี่ยมา พร้อมยังอ่ะ ยังโอเค กลับบ้านสิรอเลย โอ้ยหมวกรัดเกือบพังไหนฮะนี่หลอดตัวไปแค่ไหนกัวหน้างูงูอ่าแค่ไหนกัวหน้างูงูนี่แหละเอาไอ้นี่ซ่อมได้ม่อยาหามากเลย ่อมได้ไว้แต่ว่ามันปิวไปเอ้ยเก่งค่ะไป๋อไปจบโปรเจกต์แล้วเนี่ยตุ้มก่กรเลยแล้วก็ปิดเลยเป็นเดต้าก้อนเลยจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมไหวแล้วค่อยพอก่อนแล้วก็เริ่มโปรเจกต์ใหม่เกาะจะพังไหมเนี่ย ผมไว้อะเอาขฆ่ามังกรแล้วก็จบ้วได้รู้แหละทำเกาะเกตมังกรเลยดีกว่าถ้ายังจะรีบอะฆ่าทำก่อนเบรอดคาบให้หมดเลยนะตูมรู้เปล่าไททันเคสจะรู้เคสอะสองพันเลยจะเอาเไททันเคสเลยอะเปิดดูว่าอะไรอยากดูว่ามีอะไรอ่ะเปิดนะเออเฮ้ยธนูกดคลิปทีดิธนูอะไร อนุกรกนะอีเซนดามีตุ่ม สองอันเลย เหลือหนึ่งพันตัวหายเลยธนู ไททาเนียม ดาบดิจิทัลลี่คิวเลอร์ ธนู ดาบ ถ้าได้ดาบดิเจเนอรี่คิวเลอร์ ดาเมจยี่สิบเอ็ดกล่องห้าร้อยได้ดิเจเนอรี่ไเอาบ้างเฮ้ยยังเกงใส่แล้วมีติดสปีดแล้วก็ดิเจเนเรชันว่ะ ยังเกงของดีว่ะ แต่กเกงโคตรดีอ่ะไปวะเกงใส่แล้วเติดสปีดแล้วก็ดิเจนเรดิเจนเรชันถาวรเลยเว้ย แต่ว่ามันไม่มีเกาะเลยไม่มีนะจะว่าไปหัวมังกรหายหัวไปยังวะห้างมืนเถอะ ไอ้ดาบข้าได้ดาบลิจินารี่อะดาเมจยี่สิบเอ็ดเลยเนี่ยนี่ มีดาบขวดแล้ว เอาต่อุ้ยดีเจนโหดจังวะใช่ไง โอ้ยเดี๋ยว ถ้าไม่อยากตาย ข้ามีรีเจเนเรชั่นอยู่นะจ๊ะทำองได้ข้าเวียหรอกอ้าว เอ้ย เอาเอ้ย อะไร what the heck ไป เนี่ยทางเนี้ย เฮ้ย เจอรัง รังะไรอยู่ไหนไอ้ขอบไอ้ห่าโอ้โหไอ้ห่าตัวเบลเริ่มเลยเอจอฮิปโปเตมัสว่ะยเอ้ยเพิ่ง วิ่งมาหาเนี่ยโอ้โหน่ากลัว อุ้ยน่ากลัว น่ากลัวจังเลยอ่ะ น่ากลัวจังเลยอ่ะมาชดเอห่าดอกเหมือนเดิมเลยมันเลี้ยงแกะด้วยเนี่ยโหมันใจดีว่ะตายเนี่ยตายสปายวิ่งเจอแล้วเจอแล้วก็เจอแล้วเจอแล้วมดพวกสำคัญยังไม่ได้เล่นเลย่ะ อไปเล่นเซิร์ฟเวอร์หน้าแล้วกันห้องสมุดสำรวจห้องสมุดสิว่าเจอกล่องเจอกล่องแร่ว่ะเอาเปิดกล่องเลยเอาเฟนดี้วันโหที่ขุดยังห่วยเลยโอ้อะไรนี่เลยลงลงกระโดดลงมาโหยหาใส่หมวกลักวะเนี่ย ไม่ได้ใส่เฮ้ยไอเมจิกคอนดไนท์เฮลเมตโคตรกากเลย นี่ไม่ใส่รักก็เนี่ยแค่รักตัวไม่ใส่ไว้หาได้ของดีตายเว้ยได้กล่องซุ่มอะไม่ได้เลยเว้ยสุ่มไปไม่เห็นอะไรขึ้นมาเลยเว้ยเจอกล่อง ในโหได้อีปิกเลยว่ะอะไรได้กล่องสุ่มแบบอีปิกเลย เอฟเฟกป้าเข้าขวาระดับอีปิปีฮะมัอะไรเต่าเนี่ยมันมันบันทึกสถิติได้วอนเพเยอร์คิว ไอ้ฮะไว้ฆ่าคนเหรออะไรวะเนี่ย เจอไหมเนี่ย อ้าวเจอ นี่มีนี่เว้ย เออ เกมเราสามารถทะลุกำแพงได้ มาดูได้ว่ามีอะไร โอ้โห อยู่ไหนวะ หาไม่เจออ่ะขึ้นบนไปหาข้างล่างไม่มี โอ้โหโอ้บัตรทำไม บัตรแรงจังเลย โอ้ยเอ้ย บัตรแรงจังเลย แต่เดี๋ยวเราบัดแรกตีดูบัดเแล้วโอ้ยอยจริงอย่าหาวกพังจย่เปิดกล่องซีซัวดีวะเนี่ยเปิดกล่องซีซัว มันออกนอกเกมมากเกินไปแล้ว ไม่มีอะไรเลยเจอสตองโหนใหญ่เลยเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยขนาดนี้เนี่ย โอ้ยทำไมประตูมันพังเหรอวะไอ้ยทำไมประตูเหล็กมันแตกหมดเลยอะก็ค่าทุบทิ้งไงฮะได้กางเกงดาก้อน ได้กางเกงมังกรเหรอของเขาดี อะไร ใช้สมุดเอ็กซ์แคตีเข้าหกสิบดาเมจอะโคตรโหดเลย อะไรวะไอ้ขวานี่โยจะเองตายพลังปกสลายขึ้นเนี่ยไอ้ น่าจะใช่ปะกวาดมัไม่มีดาเมจเลยทำไมวันช็อตเองได้วะ งงมากเลยตรงนี้กวาที่ให้พลังเลย ในโชเวลในโชเวลงู มันหายไปไหนเฮ้ยเจออะไรอ่ะขุดระเบิดด้วยระเบิดแม่งไม่หา เอ้ยก็เอ็งบอกเอ็งจะใช้ระเบิดตั้งแต่แรกไม่ใช่อวะจะระเบิดใส่มังกรเว้ยข้ามเลยว่ะ ปืดโอ้โหเออเป็นไงล่ะเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอะไรดับเบิลช็อตเป็นไงล่ะดับเบิลช็อตทำไมได้ระดับลดลงวะเหลือสี่สิบแปดเวลยี่ห้าเลยฮะ แล้วมันอว่ฟิลมาเกิดนะตัวอยากไปกับคุณระเบิดอเจอยังไม่เจอแต่ซิวเอร์ตรงนี้ซิวเอร์ฟิตมาเพียบเลยอะเไอซิวเอร์ฟิตมาเต็มเลยน่าจะลงขวาแน่เนี่ยซิวเอร์ฟิตมาเพียบเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงอะไรด้วยขวาเนี่ยตีเองวันช็อตอะอะไรวะก็ซิววอาฟิตมาเป็นฝูงเลย ปลาใดดำไม้แม่งเลยไหมเนี่ยเ้ยละมากเลย เวเมนนิ่งแม่งเลยโอหแหวงเลยเจอปะปุ้ม โอ้ย เต็มเลยโว้ย ไฟที่คุณระเบิดฮะอืมเนี่ยระเบิดเลย อไรอะไรเอ้ยที่มาดิ ว้าวจอจริง ทำไมซิฟเฟอร์ฟิตมันมาเพียบเลยวะนะทำอะไรวะเนี่ยอะทำไม เอาไหมทำอะไร ระเบิดเนี่ยไอหัวแตก คามโลกไงเนี่ย ไม่นะ บอกไอ้วิชันแตกแล้วทิบหาย เอ้ย โอ้ยต่อตอไม่ได้ ทำได้ปะเนี่ยมวงไหนวิชันเนี่ยทำได้ปะทำได้อยู่เต็มเลยเนี่ย ยังมาเตอร์ฟูอีกแล้วอ่ะไม่ได้เลยพยายามกระตุก มันหาไม่เจอเว้ยอะไรยนี้วะมันไปไหนของมันวะ มันหายากมากขนาดนั้นเลยเลยวะเฮ้ยมันปยุกตีมาเป็นผงเลยวะเราเบิดไม่ไงมีเจอเองเนี่ยนี่มีที่ขุดเราเบิดเว้ยอู้เฮ้ยยาอยู่แถวนี้ไม่เอาเฮ้ยจะตายแล้วไม่เอา ใช่เหรอ ไม่โดนหาอะไรเลย เกิดอะไรขึ้นกันระเบิดดูเคลียร์ลงอย่าอะไรกันคิวดาบเวลสิบวะเนี่ยเวมแม็กเลยเนี่ย เปิดโปรเลยไหมเนี่ยไม่ได้เหรอ ให้โอพีเออ ให้โอพีเลยใช่ไหมน่าแต่เองคำถามไม่เจอ ถ้าไม่มีหามาเลย เนี่ย มันก็มี เว้ยเดี๋ยวเราสามารถทะลุกำแพงได้ มาดูได้ว่ามีอะไรอะไรวะ มันก็มีอ่ะว้ยอะอไรอะไรมันเป่าเหล่าได้อะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่มันได้ตรงไหน มันเป็นที่เรายังไม่มาเลย ใส่ยังอ่ะเฮ้ย ใส่เออฟองตายไปละรีบจบว่ะแมวมังกรกำลังซึมซับกับความฟินอยู่ เอาเฮ้ยอีห่านี่ ยิงทำไมเราอะยิงอยู่ไอ้ยิงก้อนอยู่ ยิงคนเนี่ยฮะดิเฮ้ยช่วยด้วยร่อนมาดิตกมือใส่ชุดก่อหายเนี่ยแต่ทำชุดมังกรมาใส่หาหิวเลยวะไม่ได้มังกรอ่ะทิ้งทะเลแล้วตกแม่งเลยก่อนมันชักกระเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยเองอย่าไปฆ่าตัวที่มันมองเองอยู่เว้ยอย่าตบมันนะเป็นช่วยเรายิงมังกรให้เออว่ะก้อนเมฆันนี่เอา เอ้าของหายอแม็กออฟโฮดิ้งของหายเอาก้อนไม่มาเกียนหกเข้าไปแล้วมาว่ะ ทั้งกากซะจริง ลืมเว้ยเลยก็จัดการมังกรไปข้าจัดการนี่ไง ไม่ปลาบูแรงใส่มังกรดิ ไม่เอามาอยู่บ้านคือสปันได้เออมาดูทางหมดยัง ยัง กำลังพลังที่เหลืออยู่พังแล้ววันนั้นอ่ะ เออ ไม่เป็นไรหมดแล้วเรื่องขังกรมันวูบเลยเว้ยอย่ายิงโดนในตัวนี่เว้ยตัวยิงเลเซอร์ใส่มังกรเนี่ย ชักกระเดี่ยวเอยโอ้ยอีมุนโกยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลย หมดแล้วตำอมาแล้ว โอ้ยตีตบหลังยังไง ไอ้ผายเดอะเอ็นโอ้โหเรื่องละเอ็ดเลยอ่ะ โอ้ เอ้าไข่มังกรไปสองอันอะไรวะ เอามายิงข้าแล้วอะเวียวให้ข้าไปยิงตัวให้มันยิงเงินอ่ะ เอาเหลือเจ็ดร้อยเนี่ยอ๋อเ็ดสาเลยเกาะพงเงินข้ามได้เหรอรู้เยแล้วโอ้โห แล้วตัวหนาด้วยนะโอ้กูทะเลาะเอเดอร์แมนไงเ ค่มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยว่ะเราไม่เพรสตู้ความเมื่อวานไอ้ไก่ป่วยมาแล้วมอยขอบจบโลว่ะจบแล้วมดกระโหลกโปกดังเลย มีเสียงน้ำเลยอีะ เดียเดียหัวลมเลยหัวลมเลยเสียงน้ำเลยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ซึ้งเลยเสียงน้ำพื้นหลักเหรอเฟียวบอกรู้เลยไหมเออลองดิเฮ้ยเหรออะไร เขาดึงแล้วอะ อันนี้ไม่ตาย โอ้ยข้อหนึ่งข้อหกเท่าไหร่ข้อเดี๋ยววิวเดียวอะแก้วโอ้ย ว้า ไม่ได้กินแอปเปิ้ลในชาร์จเลยวะเฮ้ยลองตายเปล่าเนี่ย เองจะเองจะโจมตีธรรมดาโหดแรงมากลองเปล่าไม่เอาเว้ยเนี่ยเอาขวาไปดิเอ้ยเกิดได้ไหมไม่เอาไม่เอาเว้ยโอ้ย อะไรเนี่ย เดี๋ยวว่าไม่ตายเคนหนังอะแล้ว เอาจบเดอะเอ็นแล้ว จะเป็นแล้วจะเป็นแล้วจะเป็นแล้วจะเป็นแล้วเะีป็นแล้วอ้าวเฮ้ยอะไรมันเกิดที่โลกใหม่ฮะมันเกิดที่โลกกำสนแล้วเอาใครทุบเตียงเนี่ยอ้ ไอหาไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วอ้าวไอ้หาจังหน้าเขาไปครับมดแพ็กเอ๊ะไป ตกเลย ไปแล้วตกมือ